หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการเบื้องต้นของห้องเรียนกันไปแล้วนะคะ ในตอนนี้เรามารู้จักห้องเรียนออนไลน์ให้มากขึ้นอีกนิดค่ะ โดยวิดีโอนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภท องค์ประกอบ และเป้าหมายของห้องเรียนออนไลน์ค่ะ ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ประเภทของห้องเรียนออนไลน์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มนะคะ ซึ่งได้แก่แบบซิงโครนัสและแบบอซิงโครนัสเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักห้องเรียนออนไลน์ทั้ง2แบบกันค่ะ ห้องเรียนออนไลน์แบบซิงโครนัสคือห้องเรียนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในเวลาเดียวกัน เป็นการเรียนแบบเรียลไทม์เช่น ห้องเรียนที่มีอาจารย์สอนนักศึกษาตามตารางสอนอยู่แล้ว แต่นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการสอน โดยข้อดีของซิงโครนัสคือได้บรรยากาศสด รวมถึงสามารถใช้กับกรณีที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีผู้ต้องการเรียนด้วยเป็นจำนวนมาก สามารถประเมินจำนวนผู้เรียนได้ง่าย ส่วนข้อจำกัดของ Synchronous คือกำหนดเวลาในการเรียนเองไม่ได้ ต้องเรียนตามเวลาที่กำหนดของคนกลุ่มใหญ่ห้องเรียนออนไลน์แบบ Asynchronous คือห้องเรียนที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์เน้นการเรียนด้วยตนเอง เรียนจากที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปยังห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนทำแบบฝึกหัดและสอบ มีห้องให้สนทนากับเพื่อนร่วมชั้น มีเว็บบอร์ด หรือกระดานสนทนาหรือช่องทางอื่น ๆ ให้ถามคำถามผู้สอน ข้อดีของ asynchronous คือ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามใจชอบ จากเวลาใดสถานที่ใดได้ตามสะดวก ในด้านข้อเสียของ asynchronous คือ ผู้เรียนจะไม่ได้รับบรรยากาศสด การถามด้วยการแชทหรือเว็บบอร์ดอาจไม่ได้รับการตอบกลับแบบทันที ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ห้องเรียนออนไลน์ คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในแบบประสานเวลาและต่างเวลา โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ และสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะ เรามาดูองค์ประกอบของห้องเรียนออนไลน์กันบ้างนะคะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยของการเรียนโมดูลรายวิชาหลักสูตรการเรียนที่จะกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในการประเมิน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆค่ะ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้หรือ LMS ระบบการติดต่อสื่อสารคอมมูนิเคชันระบบการประเมิน และระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ เราไปทำความรู้จักกับระบบย่อยทั้ง 4 ระบบกันสักนิดนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ ระบบบริหารการเรียนรู้ หรือ LMS ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน บริหารจัดการเนื้อหารายวิชา หลักสูตร จัดเก็บข้อมูลผู้เรียน รวมทั้งติดตามผลการเรียน ระบบการติดต่อสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ผ่านช่องทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการประเมินทำหน้าที่ในการประเมินตนเองของผู้เรียน การประเมินจากผู้สอน และการประเมินร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้สอน สามารถสร้างลิงก์เพื่อชี้แนะ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และคัดสรรแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติม ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะ และเป้าหมายของห้องเรียนออนไลน์ก็คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ สามารถครอบคลุม ทักษะความรู้ ความจำความเข้าใจ และเจตคติค่ะ ส่วนจะเน้นอย่างใดมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และโครงสร้างของเนื้อหาค่ะ การสื่อสารของห้องเรียนออนไลน์เป็นลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล ซึ่งรูปแบบการสอนจะเน้นที่การออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์กันมากขึ้นนะคะ